ลำดับถัดไปค่ะในส่วนตรงนี้ก็คือพื้นที่แสดงหน้าตาเพจของเรานะคะ เวลาคนเข้ามาก็จะเห็นภาพโปรไฟล์ของเราก่อน แล้วก็ภาพหน้าปกของเราก่อนค่ะ ซึ่งเป็นส่วนแรกที่สมาชิกเพจจะเห็นได้ชัดและใช้สำหรับการสื่อสารว่า เพจนี้มีไว้ทำอะไรค่ะ นี่นะคะคือถูกใจแล้วกล่องข้อความอันนี้เป็นการติดตามนะคะ การแชร์ แล้วก็มีการแก้ไขข้อมูลต่างๆ ในส่วนตรงนี้นะคะก็คือพื้นที่แสดงข้อมูลเพจของเรานั่นเองค่ะ ถ้าเกิดมีคนมาคลิกถูกใจของเราแล้วจำนวนเท่าไหร่นะคะเขาก็จะบอกบริเวณนี้นี่ค่ะเห็นเป็นศูนย์คนในสัปดาห์นี้คือตอนนี้ยังไม่มีใครมาคลิกกดถูกใจนะคะ ถ้ามีคนมาเพิ่ม ถ้ามีคนมาถูกใจเพิ่มก็จะแจ้งมาอีกทีหนึ่งค่ะ แล้วก็ฟีดโพสจากเพจที่คุณได้กดไลค์และฐานะเพจของคุณนะคะ ก็คือเรามีฟีดเท่าไหร่ก็คือเขาก็จะแจ้งมา หรือว่าเราสามารถเชิญชวนให้เพื่อนที่อยู่ในลิสต์ของเรานะคะกดถูกใจเพจเราได้ด้วย อ่าเราอันนี้คือเราเชิญเพื่อนเรานะคะกดตึ้ง ชิญแล้วค่ะค่ะเชิญหมดแล้วแล้วก็อ่าโอเคแล้วก็ในกรณีนี้คนสามารถเช็คอินได้ด้วยนะคะ ว่าเคยมาที่บริษัทของเราร้านค้าของเราหรือว่าชุมชนของเราก็คือสามารถเช็คอินได้ที่นี่ค่ะแต่ตอนนี้ยังไม่มีคนมาเช็คอินนั่นเองนะคะก็ยังเป็นสถิติที่ว่างอยู่ ันนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับรายละเอียดของเรานะคะ ก็คือที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ แล้วก็สามารถส่งข้อความได้ ถ้าเกิดในกรณีที่มีเว็บไซต์สามารถคลิกรายละเอียดเว็บไซต์ไปได้นะคะ หรือเราสามารถเพิ่มเติมข้อมูลรายละเอียดที่เกี่ยวกับข้องกับเราไปได้ค่ะอืม ตรงนี้นะคะคือการแก้ไขรายละเอียดสินค้าของคุณสามารถระบุได้ค่ะ ว่าสินค้าเราราคาเริ่มต้นเท่าไหร่ อันนี้ก็คือเป็น 3 หลักนะคะ บันทึกการเปลี่ยนแปลงอ่าเราเริ่มต้นที่ประมาณหลักร้อยค่ะ การจอดรถของเราก็หมายถึงว่าที่ร้านค้าของเรา มีที่จอดรถไหม หรือว่าสามารถนำรถไปจอดให้ได้หรือเปล่านะคะ กรณีนี้เรามีลานจอดรถค่ะ แล้วก็บันทึกการเปลี่ยนแปลงให้สำหรับลูกค้านะคะที่มีรถมาเยี่ยมชมร้านค้าของเราได้ อันนี้ก็คือเพิ่มข้อมูลเพิ่มเติมค่ะ การใส่ข้อมูลเพิ่มเติมเป็นสิ่งที่สำคัญมากนะคะ เพราะว่าเวลาที่ลูกค้าเข้ามาดูเพจและต้องการติดต่อแบบเร่งด่วนค่ะ ก็สามารถมีช่องทางต่างๆ ในการสอบถามข้อมูลได้ เมื่อกี้เรามีอีเมลเราก็ใส่อีเมลของเราเข้าไปเลยค่ะ เรียบร้อยคลิกกดบันทึกนะคะโอเค ในกรณีนี้สำหรับคนที่มี เว็บไซต์สามารถใส่ลิงก์เว็บไซต์ไปได้นะคะ บริเวณนี้ถ้ามีก็กดบันทึกค่ะ หรือถ้าเรามีข้อมูลอื่น ๆ ที่เราต้องการเพิ่มเติมบัญชีผู้ใช้อื่น ๆ นะคะ ก็สามารถคลิกไปได้ค่ะ เช่นเพจในหน้าอื่นๆหรือว่าถ้าเกิดต้องการใส่ลิงก์ Facebook ส่วนตัวนะคะ อันนี้คือเป็นการออบอกรายละเอียดเกี่ยวกับตัวเรานะคะ ในกรณีนี้คุณสามารถอธิบายได้ค่ะว่าสินค้าของคุณขายอะไรบ้าง เขาบอกว่าเป็นข้อมูลย่อเกี่ยวกับเพจของคุณจำกัดตัวอักษรอยู่ที่ 255 ตัวนะคะ ใส่เข้าไปเลยค่ะ ใส่มากเท่าไหร่ก็ดีนะคะ เพื่อให้ลูกค้าที่เข้ามา รู้จักเรามากขึ้นค่ะ เมื่อรายละเอียดบอกแล้วกดบันทึกได้เลยค่ะ ขึ้นมาแล้วนะคะสำหรับสินค้าที่มีลิขสิทธิ์ค่ะ ก็สามารถแจ้งได้นะคะว่าเรามีลิขสิทธิ์จากประเทศไหนอย่างตัวอย่างที่เขามีนะคะ เป็นออสเตรเลียเยอรมนีสวิตเซอร์แลนด์หรือว่าถ้าเป็นลิขสิทธิ์แบบบ้านๆของเรา ที่เป็นไอเดียจดโดยกรมทรัพย์สินทางปัญญาก็สามารถระบุไปได้เหมือนกันค่ะ พิ่มเมนูในกรณีนี้สำหรับร้านค้าร้านอาหารนะคะ ก็คือสามารถอัปโหลดรูปภาพหรือว่าจะอัปโหลดเป็น PDF ก็ได้นะคะ แล้วก็ค่อยกดยืนยันค่ะอ่าอันนี้ก็จะมีเลขเพจของเรานะคะ แล้วเราก็มีเสื้อผ้าเป็นประเภทของสินค้าค่ะ สำหรับคนที่อยากจะสลับหน้าการใช้งานนะคะ ระหว่างหน้าโปรไฟล์ส่วนตัวกับหน้าเพจค่ะ สามารถทำได้เหมือนกันนะคะ อันนี้เราอยู่ในหน้าเพจของเรานะคะ แค่คลิกสามเหลี่ยมตรงนี้ค่ะก็จะเห็นเป็นหน้าเพจชมจันของเราใช่ไหมคะคลิกได้อ่าหรือว่าจะสลับไปหน้าที่เป็น Facebook โปรไฟล์ของเราก็คือตรงนี้ค่ะ คลิกเลย ก็จะกลับมาหน้าโปรไฟล์ซึ่งเป็นโปรไฟล์ส่วนตัวของเราเมื่อสักครู่ที่เราสมัครไปนะคะ และกรณีที่ต้องการกลับไปเหมือนเดิมไปดูเพจของเรา คลิกเลยค่ะ เท่านี้ก็สามารถกลับมา เพจที่เราสร้างชื่อของเราก็จะกลายเป็นชื่อของเพจนั้นนะคะลำดับถัดไปค่ะ เรามาโพสสินค้ากันดีกว่านะคะ ในกรณีนี้นะคะ เราสามารถโพสสินค้าได้ 2 แบบด้วยกันค่ะ ก็คือการโพสลงตรงนี้เลยนะคะสเตตัส นั่นเองค่ะ อัปโหลดรูปภาพนะคะสินค้าของเราเพิ่มรูปตรงนี้ เลือกสินค้าที่เราจะโพสต์ลงนะคะ และเราก็ควรจะอธิบายรายละเอียดของสินค้าของเราค่ะ ว่าคืออะไร ในกรณีนี้นะคะสินค้าเราคือผ้าไทยค่ะ ีนะคะผ้าไทยหลากสีราคานะคะ500 บาท เราอาจจะบริการบอกถึงฟังก์ชันนะคะ นั่นก็คือการส่ง ไปรษณีย์หรือว่านัดรับหรือว่าดูสินค้าได้ค่ะ เป็นฟังก์ชันเพิ่ม แล้วเราก็กดโพสต์นะคะ โพสต์ที่เราสร้างขึ้นเมื่อสักครู่นี้ค่ะ ก็จะมาขึ้นที่หน้าเพจของเรานะคะ ซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นการกดถูกใจนะคะ การกดแสดงความคิดเห็นหรือว่าแชร์ ไปยังพื้นที่อื่นๆได้นะคะ แต่สำหรับถ้าเกิดเรามีสินค้าหลายอย่างนะคะ เราอยากจะทำเป็นอัลบั้มภาพค่ะ มากดที่รูปภาพเมื่อสักครู่นี้นะคะ แล้วก็ตรงนี้ค่ะ กดสร้างอัลบั้มค่ะ เรามีผ้าหลายแบบเลย คลิกเลือกรูปภาพไปนะคะ มีทั้งแบบที่เป็นเสื้อ สินค้าเรามีหลายชิ้นค่ะ เพราะฉะนั้นเราก็ต้องเลือกรูปหลายอันมาก เสื้อสำหรับคุณสุภาพบุรุษนะคะ แล้วก็เป็นเดรสสำหรับสุภาพสตรีค่ะ แล้วก็อีกสัก หรือจะเป็นเป็นผ้าที่ เป็นผ้าผืนเราก็มีนะคะ เราสามารถบอกรายละเอียดของสินค้าค่ะ อันนี้ก็คือ เสื้อผ้าไหมค่ะ สำหรับสุภาพบุรุษนะคะ ราคาเริ่มต้น 400 บาทค่ะ เราสามารถใส่ละเอียดได้เลยนะคะ ส่วนตรงนี้เป็นชุดผ้าไทยค่ะ เดรสผ้าไทยค่ะ ผ้าไทย สำหรับสุภาพสตรี ราคา 500 บาท อันนี้เป็นผ้าไหม ลาก นี้เป็นผ้าไหมสีชมพูนะคะ ราคาผืนละ 1,200 บาท ใส่รายละเอียดเข้าไปได้เลยค่ะ